้วยประสบการณ์ชีวิตคงไม่มีโอกาสได้เจอได้ตัวเองแล้วครับ แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของของคุณพ่อครับซื่งเรื่องมันผ่านมานาน แล้วผมก็เคยได้ฟังแบบพันพา ตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆอะไรเงี้ยว่าเขาคุยกันเรื่องสมิงเสือสมิงเสือที่มันกินคนอะไรเงี้ยครับพอกินคนนึงคนที่ถูกกินไปแล้วเนี่ย คือเสือมันสามารถแปลงร่างเป็นคนคนนั้นได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วก็มีเหมือนกับ อ่าเขาเรียกว่า ความรู้ทุกอย่าง ทุกอย่างที่คนคนนี้รู้คือเสือตัวนี้ก็จะรู้ไปด้วย อืม อ่า แล้วทีนี้ก็เหมือนกับอ่าผมก็ได้ได้ลองพูดคุยกับแม่แม่ก็บอกว่า อ่า จริง ๆ แล้วมันก็มาจากคนที่เขาเล่นวิชาเล่นของเล่นวิชาเนี่ย ครับ เหมือนกับประมาณว่า อ่า แปลงร่างเป็นเสือได้อะไรได้ เนี่ย วันนึงอะพลาดพลาดคือไปถูกเสือโคร่งจับกิน เฮ้ยทีเนี้ย วิญญาณเนี้ยก็เลยบอกเหมือนว่า สิงสถิตอยู่กับเสืออะไรอย่างเงี้ยครับ อ่า แล้วทีเนี้ยก็มาแบบ มาไล่กินคนหมู่บ้านอะอืมคือแปลงเป็นใครก็ได้อะครับพอกินคนนั้นแล้วมาหาคนนี้อะไรก็เลยก็เลยเหมือนกับ เป็นข้อห้าม ข้อห้ามข้อข้อหนึ่งของนายพานในในสมัยก่อนที่บอกว่า ในยามกลางค่ำกลางคืนถ้าไม่จำเป็นอย่าลงห้างเป็นเด็ดขาดห้างที่นั่งป่าล่าสัตว์เราเนี่ย ครับ ห้ามลงไปเด็ดขาดคใครเรียก ใครเรียกก็ห้ามขานกลางค่ำกลางคืนห้ามขานไปเด็ดขาด แม้แต่บ้านที่อยู่แบบใช้ป่าใช้เขาก็ตาม อืห้ามเลย อันนั้นเขาจะห้ามไม่ได้ขาดเหมือนกับพวกเนี้ยกับสุ่มอ่ะเขาสุ่มเขาสุ่มที่จะมามาเรียกปุ๊บถ้ามีคนโวยรับเนี่ยขานรับปุ๊บเนี่ย คือบ้านบ้านเนี้ยมีคนแน่แน่อืมคือเสือมันก็สามารถขึ้นขึ้นบ้านได้ใช่ไหม มันก็อาจจะทำอะไรได้มากกว่านั้น คือเรียกให้เปิดประตูออกมานู่นนี่นั่น เสร็จแล้วก็จับกินอะไรอย่างนี้นั่นคือเป็นเรื่องราวของเสือสมิงที่ อ่า คนเฒ่าคนแก่เขาเล่าแบบผ่านมาให้ฟัง ทีนี้พอมาถึงอ่าเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ย ก็คือพ่อผมเนี่ย แกเติบโตกับการเป็นพวกพานป่าแล้วก็การทำไร่เลื่อนลอยนะครับ อ่าพ่อผมเนี่ยก็เข้าป่าล่าสัตว์มาเรื่อยๆนะครับ ก็เข้าป่าก็เจออาถรรพ์บ้างอะไรบ้างก็เป็นธรรมดาของในทางทุกคนต้องเจอแต่ว่า สมัยก่อนเนี่ย เขาจะนิยมที่จะ ไปหาของดีใส่ตัวไม่ว่าจะเป็นการสักเสกเลขยันเข้าตัวเงี้ยหรือว่าไปเรียนคาถาอาคมนะครับพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือนะคุณวีไม่มีความรู้ด้านหนังสือ ไม่สามารถที่จะอ่านออกเขียนหนังสือได้ครับ แต่มีความจำที่เป็นเลิศบอกเลยว่าความจำของแกเนี่ยเป็นเลิศมาก ผมเนี่ยแม้แต่ความจำผมเองเนี่ย ยังไม่ได้ครึ่งนึงของของแกเอาตรงๆ จะบอกว่าไม่ได้ครึ่งนึงของแกเลยก็ก็ว่าได้ อ่าพ่อผมได้มีความจำที่ค่อนข้างจะดีนะครับ แกก็เลยเหมือนไปสอบหาแบบ อ่า อ่าร่ำเรียนคาถาร่ำเรียนกับอจอมขมังเวท คนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีคาถาเปิดป่าบ้างอะไรบ้างที่นายพานจำเป็นต้องรู้อะไรอย่างนี้นะครับก็เจออาถรรพ์ป่าทีนี้ การที่ไปนั่ง ไปนั่งห้างกลางป่าเนี่ย ครับ แกก็จะบอกว่า อ่า ก่อนจะปลูกห้าง แกบอกว่าแก ไม่ ไม่แน่ใจว่า แกพูดว่า นอน นอน หรือว่า แกยืน แล้วก็คว้างผ้าเขาม้า ขึ้นไปบนป่า คือเอาผ้าเขาม้าเนี่ยอันเป็นลูกกลมๆ แล้วก็คว้างขึ้นไปแบบไม่สุดแรงอะ่ะ ว่า ผ้าเขาม้าเนี่ย มันสูงไปแค่ตรงไหน ให้ผูกข้างในระยะนั้น ครับ ห้ามต่ำกว่านั้นไปเด็ดขาด นั่นคือที่แกพูดให้ฟังครับ เพราะว่าป้องกันหนึ่งความสูงจาก อ่าช้างที่อาจจะมาตอนกลางคืนซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้สมัยนั้น ค่อนข้างเยอะครับนะครับ หรือว่าอาจจะอาจจะไปเจอหมีเจออะไรเงี้ยอืม ก็มีโอกาสนะครับ แม้แต่กระทั่งเสือ ถ้าเกิดว่าห้างที่มันสูงพอเสือมันก็ไม่สามารถที่จะโดดขึ้นมาถึงได้ อืม ทีนี้ด้วยการที่นั่งเข้าป่าล่าสัตว์ ก็ต้องมีความรู้บ้างเป็นธรรมดา ในขณะที่นั่งนั่งอยู่เนี่ย ก็จะอาจจะเจอเรื่องราวที่พิชิตฝันนะครับ ก็จะเป็นประเภทแบบร่างของผู้หญิง ผู้หญิงที่เราไม่เคยรู้จักเลย คือมาจากไหนไม่รู้ในตอนพบค่ำครับ นะครับ ก็จะมาเรียก มาเรียกให้ลงจากห้าง บอกพี่จ๋าลงมาเฮือข้างล่างเนี่ย ลงมาลงมาเป็นเพื่อนหน่อย ลงมาช่วยพาออกจากป่าหน่อยเออหนูหลงทางออกออกจากป่าไม่ได้ ครับ ก็จะประมาณเนี้ยเจอเจอคำพูดลักษณะประมาณเนี้ยออ พ่อผมเลยเลยบอกว่า อ่าแกโยนไม้ขีดลงไปงล่างบอก จุดไฟให้หน่อยเออทีเนี้ยร่างนั้นอะไม่ยอมยอมที่จะก็คือเหมือนกับจะ พั่ำพลานั่งร้องให้ ผมก็ไม่เชื่อใจอันนู่นนี่นะคือเหมือนจะทำทุกวิถีทางให้ทำให้เราเนี่ยใจอ่อน ด้วยการเด็ดขาดของพ่อผม แล้วก็อ่า ประสบการณ์ที่ถูกสอนไว้เนี่ยแกก็เลยบอกว่าถ้ามึงจุดไม่ได้มึงตาย ครับ ร่างร่างนั้นก็ยังนั่งร้องไห้อยู่อย่างนั้นอ่ะ ครับพ่อผมก็เลยตัดสินใจยกปืนขึ้น ยิงใส่ เปี้ยงกดเปี้ยงลงไปร่างนั้นก็แน่นิ่ง แล้วก็ไม่ถึง อ่าก็อึดใจคือแค่ควันปืนที่มันออกจากปากกระบอกปืน เนี่ย มันเริ่มจางไปแล้วร่างที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ร่างคนหญิงสาวเหมือนที่เราเห็นเป็นอะไรพี่ เป็นร่างของเสือโคร่งตัวใหญ่ ที่นอนแบบ แน่นิ่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเออพ่อผมเนี่ยแกเป็นคนที่ยิงปืนค่อนข้างแม่นมาก ยิงปืน ไม่ว่าจะยิง ยิงสัตว์อะไรเนี่ยประเภทแบบ ยิงไม่ต้องซ้ำแกมีความแม่นยำในเรื่องการยิงปืนมาก ไม่ว่าจะเป็นปืนแก๊ปปืนลูกซองอะไรเงี้ยปืนแบบปะาเถื่อนๆอะไรเงี้ยคือแกเคยใช้นะครับ ด้วยการที่รูปร่างตัวเล็กนะครับอาจจะอยู่กับเผ่าแมวมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยก็ ถือว่าแกก็เป็นคนที่เดินไวพอสมควรครับ ทีนี้ด้วยประสบการณ์ที่แกเคยมีกับการเข้าป่าล่าสัตว์ เนี่ยอ่า ผู้เป็นพี่ชาย พี่ชายของพ่อผม เนี่ย แกก็อยากจะเข้าป่าล่าสัตว์บ้าง แต่ประสบการณ์เนี้ยน้อยอก็เลยแบบ ขอติดตามพ่อผมไปด้วย ขอตามเข้าป่าไปด้วยอ่ะพ่อออยากรู้แกก็มา มาแล้ว แต่ทีนี้ด้วยการที่อาจจะเป็นพี่เป็นน้องนะแต่อาจจะมีแบบคำพูดที่ไม่ได้รับถือกันไม่ได้เรียกกันว่าพี่หรือน้องอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้คำพูดเหมือนเหมือนเพื่อนอ่ะมึงกูอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับ ในสมัยนั้น ก็เข้ามาด้วย แต่ประสบการณ์ของพี่ชายพ่อผมเนี่ย ค่อนข้างน้อยนะพี่ชายของพ่อผมหรือคุณลุงนะครับ ประสบการณ์ที่น้อยมาก ก็ติดตามมาเข้าป่ากับพ่อผมด้วย ทีนี้ก็ขึ้นป่าล่าสัตว์ก็คือขึ้น ขึ้นไปบนห้างนะก็คือจะนั่งอยู่บนห้างเดียวกัน พ่อผมเนี่ยทำห้างที่สามารถนั่งอยู่ข้างบนสองคนได้ ครับ อ่า ก็จะผัดผัดกันแบบช่วยกันดูช่วยกันฟังอะไรประมาณนี้ก็คือมนจะช่วยสอน วลาที่มีเสียงสัตว์เสียงอะไรเงี้ยจะกระซิบกันกระซิบกระซาบกันอย่างนั้นอย่างนี้ไฟฉายที่ใช้ในสมัยนั้น จะจะเป็นไฟฉายแบบกระบอกสแตนเลสสองท่อนบ้างสามท่อนบ้าง ครับฐานไฟฉายในสมัยนั้นที่ใช้ก็ไม่พ้นตากบตาแพะอะไรประมาณนี้เอออ่า ทีนี้ ด้วยการที่ประสบการณ์อ่อนครับ ช่วงพบค่ำของวันหนึ่งที่ คุณลุงหรือพี่ชายพ่อผมเนี่ยได้นั่งอยู่บนห้างกับพ่อผม ได้สังเกตเห็นร่างหญิงสาว ไม่รู้ว่ามาจากไหน แต่ว่า อ่า รอบๆป่าที่พากันเดินมาเนี่ย ก็จะเดินผ่านลำธารบ้างคลองที่มันน้ำแบบตื้นๆที่เราสามารถเดินแบบลุยๆน้ำไปได้บ้างหรือ อ่า ทางแห้งที่มันมีใบไม้ร่วงมาบ้าง มันก็จะต้องมีประปายจะต้องมีเสียงคนเดินแต่ร่างเนี้ย มาโดยที่ไม่มีเสียงเดินเหยียบย่ำใบไม้มา เป็นร่างหญิงสาวร่างหนึ่งสวยมาก บอกเลยว่าสวยมากๆด้วยการที่ประสบการณ์น้อยครับ ก็เลยมองลงไปข้างล่างปุ๊บเนี่ยก็เลยเหมือนถามว่ามาหาใครอะไรเงี้ยครับ ร่างหญิงสาวนั้นก็ชำเลืองกันมา เลยบอกว่าอ่ามาเข้าป่าหาของป่าเนี่ย แล้วก็หลงมมนรู้จะไปทางไหน จะจะออกจากป่านี้ได้ยังไงจะไปหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้คือเขาเขาบอกหมู่บ้านถูกนะครับ แต่ทำทีว่าจะออกจากป่านี้ได้ยังไงพี่ลงมาช่วยหน่อยอะไร เงี้ยอืมพอบอกเฮ้ยอย่าลงไปอย่าลงไปห้ามร่างที่เห็นนั่นไม่ใช่คนครับ พี่ชายพ่อก็เลยถามว่ามันไม่ใช่คนแล้วมันจะเป็นอะไรวะ ก็เห็นเป็นคนอยู่ทนโทษนั่นแหละก็เป็นเขาช่วยเขาออกจากป่าหน่อยก็แค่นี้เองเออไม่ใช่คนเชื่อสิพ่อผมก็พูดแล้วไม่ใช่คนหรอก ไม่เชื่อ พี่ชายพ่อผมก็จะลงจากข้างให้ได้อทีนี้ อ่าในขณะที่แบบกำลังจะงุ้งง่ามจะลงห้าง อยู่ๆก็มีเสียงปืนขึ้นดังเปี้ยงเงินมาเลยเออ ทีนี้อ่าพี่ชายพ่อผมก็เลยแบบตกใจแบบพันมาแบบ ก็คือพ่อผมก็ทำการเก็บปืนบอกมึงทำอะไรลงไปวะมึงยิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงคอยดูว่า ไอ้ล่างข้างล่างอ่ะมันจะเป็นคนเหมือนที่มึงคิดอยู่ไหมอืมพอควันปืนนั้นจางหายไป ร่างที่แน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเป็นเสือโค้งตัวใหญ่ที่นอนแบบ อ่าเรียกว่าหมดลมหายใจแล้วนอน นอนตายนะตรงนั้นอ่ะ ครับ พี่ชายพ่อผมก็เลยตกใจบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ไง แล้วผู้หญิงเมื่อกี้หายไปไหน ถูกเสือไล่ตัดหรือว่ายังไง เออนั่นแหละผู้หญิงที่มึงกำลังจะลงไปหามันนั่นแหละ อืมอุ้ยมันใช่เหรอทีนี้ อ่าพ่อผมก็เลยแบบสอนสอนไปเยอะนะครับ สอนไปเยอะ พอหลังจากวันนั้นนะครับก็มีโอกาสที่ จะได้มาเข้าป่ากันอีก แต่ว่ารอบนี้ มาในตอนกลางคืนครับนี่ก็ส่องส่องไปเรื่อยๆตอนกลางคืนเนี่ย ก็อาจจะมีส่องหาส่องไก่ป่าบ้าง ไปต่อนกกระทาบ้างนะครับ แล้วก็อาจจะหาส่องแบบพวกตัวกระจงส่องอีเห็นนะครับ สมัยนั้นยังหาส่องได้ง่าย ทีนี้ในขณะที่กำลังส่องไปก็ไปเจอร่างร่างหนึ่งนะเป็นร่างสัตว์ชนิดหนึ่งนะฮะก็คืออีเห็น อีเห็นชนิดนี้แถวบ้านผมก็จะเรียกอีเห็นโอ้มตัวจะใหญ่หน่อย อีเห็นอะไรนะฮะเขาจะเรียกอีเห็นโอ้มอีเห็นโอ้งตัวโอ้มครับโอ้มอ่าอ่าอ่าครับครับอ่ะมันมันจะตัวใหญ่หน่อยนะฮะ ตัวคือตัวมันจะใหญ่มาก เออ อิเหตโอมเนี่ย ไม่รู้ว่า มันถูกยิงได้ยังไง หรือว่า มันเป็นอะไรตาย อันนี้เป็นข้อสงสัยคือในขณะที่เดินมาส่องแบบใกล้ๆ เนี่ยร่างนั้น ก็นอนแน่นิ่งอยู่ แต่คิดว่าอ่าไหนๆก็มีเนื้อสัตว์มาประทานให้ถึงที่แล้วจะปล่อยไว้ก็ระไรอยู่ก็ยังไม่เน่าก็สภาพก็ดีเหมือนกับเพิ่งตายไปใหม่ ๆ ได้ไม่เท่าไหร่ครับ พราะว่าร่างนี้ยังไม่ทันจะแข็งมาก เหมือนกับ มันยังไม่แข็งสัตว์ที่มันตายใหม่ๆร่างมันยังไม่แข็งเอนมันยังไม่ยึดเลือดยังไม่หยุดเดินอะไรประมาณเนี้ยอ่ะแต่สองคนก็พากันอ่าเอาเถาวัน เอาเครือไม้เครือเถาวันนามามัด ครับ มัดขาหน้าแล้วก็ขาหลัง แล้วก็อตัดไม้มาสอดเป็นคานหามครับ พ่อผมเนี่ย แกก็จะอยู่ข้างหลัง ด้วยการที่ทัตยานค่อนข้างจะดีหน่อยก็จะอยู่ข้างหลังพี่ชายพ่อผมเนี่ยก็จะอยู่ข้างหน้า ในขณะที่กำลังจะเดินแบบ จะเดินกลับ เดินไปได้สักพักหนึ่งนะพ่อผมเริ่มเห็นความผิดปกติเออเอหางมันเริ่มกระดิกได้ มันยังไงยังไงแปลกๆก็เลยบอก วางวางวางวางวางก่อน วางก่อนลูกผมก็กลับมาถามว่าวางทำไมวะเออนะวางก่อน วางก่อน พอวางปุ๊บพอ ผมก็ด้วยการที่เป็นพานค่อนข้างจะไวมาก ครับ ก็รีบเหนี่ยวไกปืนใส่ทันทีแล้ว เปี้ยงลงไปครับ ลุงผมเนี่ยแบบหัวใจแบบแทบจะกองอยู่ที่ตาตุ่มนะครับ ครับ ได้สัมผัสกับเสือแบบใกล้ชิดมาก โดยไม่คิดที่ว่า ถ้าคนข้างหลังมองไม่เห็นหรือสายตาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเรียบร้อย อาจจะกลายเป็นศพได้โดยที่ไม่รู้ตัว เออ อันนี้ก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ อ่าพ่อแกก็เลยสอนไว้ว่าเอ้ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ย พยายามนะ ต่อให้นอนอยู่ที่บ้านคนเดียวเนี่ย ห้ามกลางค่ำกลางคืนใครมาตะโกนเรียกเนี่ยห้ามไปเด็ดขาดต่อให้เป็นคนที่รู้จักก็ห้ามครับ แต่ เนี่ยมันอยู่ในยุคที่ดงมันแตกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่คิดว่า ไม่คิดว่าจะเจออ่ะเพราะว่าพ่อผมเนี่ยแกอยู่ตั้งแต่ดงยังไม่แตกอ่ะ ดงมันยังไม่แตก ยังเป็นป่าดงดิบอะไรเงี้ยมีอาถรรพ์ที่ค่อนข้างเยอะแต่มารุ่นผมเนี่ยอาถรรพ์มันเหลือค่อนข้างน้อยแล้วอะไรเงี้ยมันมันก็เลย อ่า ไม่เจอ อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวที่พ่อผมได้ เคยเล่าให้ฟังมาแบบนานมากแล้ว ครับ อันนี้คือทั้งหมดแล้วหรอก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากครับผม นี่เป็นเรื่องที่อพยายามเรียบเรียง แล้วก็เอามาฝากอ่คือเรื่องของสมิงเนี่ย หรือเสือสมิงเนี่ยเราได้ยินกันมาเยอะมากนะฮะแล้วก็เรื่องของพานป่าที่ปะทะกับเสือสมิงเนี่ยมีให้ได้ยินมาแบบโอ้โหหลายเรื่อง แต่อันนี้ก็เป็น ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวได้นะ พี่ศักดิ์เอ้พี่จักร เพราะว่าครับ อันนี้เป็นเนื้อเรื่องราวปกติแล้วเรื่องสมิงเนี่ยเราจะได้ยินมาจากรุ่นปู่เลย แต่เนี่ยคือใกล้กว่านั้นคือเป็นรุ่นของคุณพ่อถูกไหมฮะพี่ครับใช่ครับและทีเนี้ยไอเรื่องของที่เราได้ยินว่า มาแปลงเป็นคน มาขอความช่วยเหลือแปลงเป็นเมียแปลงเป็นคนที่เรารู้สึกว่ามีห่วงอะเพื่อให้ตัดสินใจในการลงจากห้างเนี่ยได้ง่ายนะฮะอันนี้เราได้ยินกันมาบ่อยมากมาก อันนี้ อันนี้จะเจอบ่อยมากๆใช่ แต่ไอเรื่องของไอที่เขาบอกว่า ถ้าเราเห็นศพของสัตว์เนี่ย ที่มันอยู่ดี ๆ เราเห็นว่ามันนอนตายอยู่อะถ้าเป็น กลางคืนห้ามลงไปเอาเด็ดขาด ใช่ไหมพี่ ใช่ ครับใช่ใช่ก็อาจจะเป็นวิธีป้องกันก็อาจจะ ถ้ามีปืนอยู่ในมือก็ให้รีบสังหารเสียให้ยิงซ้ำกันไว้ เออให้ยิงซ้ำเลยถ้าเกิดว่าเห็นเห็นศพสัตว์นะ วางนอนอยู่ตรงนั้นนะ ก็ให้ยิงซ้ำเลยแล้วตอนเช้าก็ลงไปเก็บอีกทีถูกไหมฮะ ครับ แต่อันเนี้ย มันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเพิ่งได้ยินคือ ในระหว่างที่ไปหาไม้ขัดขัดอะอย่างเช่นเหมือนเราเราได้หมู หมูมาตัวหนึ่งอะผูกขาหน้าผูกขาหลังแล้วเอาไม้คานสอดระหว่างขาเนี่ย แล้วก็ยิ้วกันมาสองคนเนี่ย คืออันเนี้ย มันเห็นเห็นเลยว่าเนี่ยมันเป็นซากสัตว์ไง พี่จักรนนี้ครั้งแรกที่ผมได้ยินเลย คือเป็นซากสัตว์ที่เรากำลังยิ้วเพื่อที่จะไปทำอาหารจะไปชำแหละแต่สุดท้ายคุณพ่ออยู่ในจังหวะที่เห็นว่าเฮ้ยทำไมหางมันกระดิกกระดิกวะเกิดความไม่วางใจครับ ก็เลยกลายเป็นว่าให้วางลง แล้วก็ยิงซ้ำ ก็ตามที่พี่จักบอกเลยครับว่า ภายในไม่ถึงแบบควันปืนจะออกจาก ปากกระบอกจนเกลี้ยงเนี่ย ร่างร่างนั้นกลายเป็นร่างของเสือ ต่อ หน้าต่อตาเลย ใช่ครับโอ้โหระยะประชิดเลย นะ พี่ คือถ้าพลาดไปนี่ เรียบร้อยเลยนะโอ้เรียบร้อยเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะไม่ไม่รอดอ่ะ ผมคิดว่าไม่รอดอ่ะทั้งคู่อ่ะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งไม่เฉลียวใจตรงนั้นว่า เฮ้ยอันเนี้ยมันผิดปกติ อันเนี้ยมันไม่น่าจะใช่เหตุการณ์ปกติและที่ที่สัตว์มันจะมาเสียชีวิตลักษณะนี้แล้วมันมากระดิกหางได้ ถ้าไม่ได้สังเกตอะนะไม่รู้เท่าทันว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้ววางเลยวางเลยเคลียร์ก่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ตามที่เราคิดกันจริง ๆครับว่าน่าจะใช่นะฮะโอเคนะฮะสำหรับเรื่องของพี่จักก็ประมาณนี้สำหรับสมิงนะฮะก็